Thank you. มาในคาบนี้นะเราก็จะทำการทดสอบการทำงานจริงแล้วครับ ตอนนี้เราทำการทดสอบโดยการนำสวิตเนี่ยมาทำการควบคุมการทำงานของหลอดไฟนะครับครั้งก่อนอาจารย์สอนวงจรอนุกรมขนาน แล้วก็วงจรผสมไปแล้วนะครับ ตอนนี้เราจะทำการใช้สวิตบ้าง ในการใช้วงจรขนานผสมและอนุกรมร่วมกันนะครับ อันดับแรกก่อนเราทดสอบก่อนครับคือวงจรที่เรียกว่าวงจรขนานนะครับ เราจะทำการขนานหลอดขนานสวิตขนานยังไงนะ อันดับแรกครับ อาจารย์ทำการทดลองดูก่อนว่าถ้าเกิดเราตอบปกติจะเป็นยังไงนะ ถ้าเราตอบหลอดไฟครับนักศึกษาเห็นว่า เมื่ออาจารย์เสียบปลั๊กไปแล้วนะครับ ไฟฟ้าก็จะไหลเข้าเส้นสีแดงวิ่งที่หลอดไฟนะครับ เส้นสีน้ำเงินก็จะวิ่งที่หลอดไฟทำให้หลอดไฟหลอดนี้หลอดติดนะครับ หลอดไฟหลอดนี้ติดนะ หมายถึงว่าการทำงานของวงจร เดี๋ยวเราทำการทดสอบก่อนนะครับ ปิดให้เรียบร้อยครับ เพื่อป้องกันภัยนะครับ อาจารย์ยังไม่ได้สับสวิต์นะนะครับ เสียบปลั๊กเข้าไปครับ นี่คือการทำงานแบบครบวงจรนะครับ คราวนี้ถ้าเกิดเราต้องการให้มีสวิตช์การทำงาน เราก็ควรต้องติดตั้งสวิตช์ในบริเวณจุดใดจุดหนึ่งของเส้นนะครับ เส้นของสายไฟนะอาจารย์ก็ทำการติดตั้งที่จุดนี้ครับนะครับอย่าลืมนะครับ จะทำการใดๆควรดูปลั๊กให้เรียบร้อยก่อน อย่าเสียบปลั๊กทิ้งไว้นะครับอาจก่ออันตรายกับเราได้นะครับอ่นะครับ อาจารย์จะใส่สวิตช์ตรงจุดนี้นะ นี่คือสวิตช์ครับนะครับ ผมต่อไปแบบนี้นะครับ เข้ากับสวิตช์ตัวที่ 1 เสร็จแล้วครับ ตรงนี้ครับ คือสายข้อออกของสวิตช์นะครับ ก่อนทำการทดลองครับ เราควรทำการ ช่องการทำงานกับมันนะครับเผื่อบางทีเราอาจจะทำให้มือของเราไปแตะโดนนะนะครับ อันนี้อาจารย์จะครอบแบบทั่วคราวไปก่อนนะครับครอบชั่วคราวไปก่อนนะครับ โอเคนะตอนนี้ก็เรียบร้อยครับ สวิตตัวที่ 1 ครับ เสียบปลั๊กนี่นะครับ กดสวิตช์ดูไฟยังไม่ติดครับ แต่เราสั่นสวิตช์ไฟเห็นไหมครับ ครับ คราวนี้เราจะทำการขนานสวิตช์ด้วยกันทั้ง3ตัวดูนะครับว่าจะขนานแบบไหนครับ เอาวิธีขนานครับ เราจะนำสายสวิตช์ตัวนี้นะครับ ไปต่อขนานกันไปยังจุดนี้นะครับ จุดนี้ก็ต่อไปยังจุดที่ตัวนี้นะครับ อีกเส้นหนึ่งครับเช่นเดียวกันครับต่อไปเหมือนกันครับ เพื่อเข้าสู่หลอดไฟเหมือนกันนะครับอาลองดูนะ สายเส้นแรกนะครับ ถูกต่อไปยังสวิตช์ตัวที่2สวิตช์ตัวที่ 2 ต่อไปยังสวิตช์ตัวที่3 นักศึกษาเห็นไหมครับ มันขนานกันอยู่นะครับ เสร็จแล้วเราจุดของไฟออกแล้วก็ทำการขนานนะครับ เหมือนกันครับ เหมือนหลอดไฟนะ นะครับ เหมือนหลอดไฟ ที่เราทำการต่อขนานนะครับ ตอนนี้เราทำการขนานสวิตช์ทั้งสามหลอดนะ เดี๋ยวเราจะดูผลว่าเป็นอย่างไรนะครับนะอ่าเดี๋ยวขออาจารย์ทำการสับสวิตช์ปิดให้เรียบร้อยก่อนนะครับ เดี๋ยวทำการดูอ่าเมื่อสำเร็จว่าเป็นอย่างไรนะครับอ่าปิดก่อนนะครับ ครับจากการต่อวงจรครั้งก่อนนะครับ อาจารย์ทำการต่อวงจรให้มีความเหมาะสมนะครับ เพื่อป้องกันความอันตรายที่มันจะเกิดขึ้น แบบนี้จะปลอดภัยขึ้นนะครับ เมื่อไฟฟ้ามาจากเส้นสีแดงเห็นไหมครับ ก็จะผ่านขนานลงไปที่หลอดไฟนะครับ สวิตช์ที่ 2 เหมือนกันครับ สวิตช์ที่3ทุกอันต่อกปบขนานหมดดูวิธีการนะครับ ถ้าเราต่อขนานกับสวิตช์จะเป็นไง กดตัวที่1ครับติดนะครับ กดตัวที่2ครับติดครับ กดตัวที่3ติดครับนะครับ กดตัวที่1และตัวที่ 2 ติดเหมือนกันนะครับ กดตัวที่ 2 กับตัวที่3ติดเหมือนกันครับ กดทั้งสามตัวครับติดเหมือนกันครับหากเาปิดสวิตช์ใดสวิตช์หนึ่งนะครับมันก็ยังทำงานอยู่จนกว่าเราปิดทั้งสามสวิตช์อันนี้ก็คล้ายลักษณะการทำงานของคอมพิวเตอร์ที่เป็นโลจิกที่เรียกว่าโลจิกการคูณหรือการแอนกันนั่นนะครับ ครับเดี๋ยวดูวงจรตัวต่อไปนะครับ Bye.